ท่าก็บันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมกราบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบกับพี่เสือสล็อตเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เรามาอยู่เกมสล็อตค่ายพีจีนะครับ เราจะมาเล่นเกม t s e อ of a t t a c นะครับ มีทุนอยู่ 2,000 กับอีก 14 บาทครับปรับเบ็ดกันที่เท่าไหร่ดี 60 พอ ไปครับทีแรกก็มาแบบเฟล อย่าใจร้อนครับ ของพวกนี้ต้องรอเวลา แม่ รอจนเกอรแล้วเนี่ยยังไม่ลงเลย อืมโอเค อืมคิดว่าจะมาสักหน่อยนึงไปกันเรื่อยๆครับลงให้หน่อย โอ้โห ตายตาย ดแบบนี้ยังไม่ลงให้ผมเลยแหมแบบนี้พี่เสือเซ็ง ทุนสองพันเหลือเก้าร้อยแล้วเนี่ยครับอุ้ยนั้นแหละ มาทีแรก โอเคทีที่สองมา อืมทีที่สามยังมี โอ้โหคุ้มไหมเนี่ย ใครเล่นแตกยังไงก็มาบอกในใต้คอมเมนต์ได้ครับ เอามาบอกต่ออกันได้ครับแม่เหลือหกร้อยแล้วทุกคนยังไงดี จะหมดหรอไม่นะอืมยังขึ้นมาตั้งร้อยหนึ่งโอเคอีกไม่ได้นะหมดไม่ได้นะ คนอย่างพี่เสือแล้วนะต้องแตกแปลมาทำเป็นเล่นจะหมดจริงนะเนี่ย อืมมีอีก อืมมาอีก โอเค อีกหน่อยเออลอยตัวเขียวๆอยู่เนี่ยอืมมีต่ออืมเรื่อยๆโอ้บิ๊กวินดูนี่ได้เท่าไหร่เมกาวิน ยังไง ยังไงเงี่ยผมบอกแล้วคนอย่างพี่เสือมันต้องแตก 4,374 บาทครับ ต้องอย่างนี้อืมคิดว่าจะแตกให้ลงให้หน่อยลงให้หน่อยอืมผมชอบเกมนี้ตรงที่ว่าคอมโบแล้วแม่งมัน อันนั้นน่ะคอมโบมันคูณอ่ะปรับเบ็ดเป็นที่แปดสิบครับเกมนี้มันดีอย่างคอมโบแล้วมันคูณนะผมชอบตรงเนี้ยนี่ไงคอมโบหนึ่งเพิ่มเบ็ดติฝาร้อยหนึ่งไปโอเค เนี่ยมันต้องแบบนี้ คูณดีไหมโอ้คอมโบเดียวคอมโบหนึ่งมาต่อไหม อืม เสียดายอจะหมดจะหมดเพราะว่าแตกให้เลยสี่พันเมื่อกี้ อืมโอ้โหเขียวๆช่องเดียวโอเค คอมโบหนึ่ง อืมคอมโบสองอืมหกร้อยแปดสิบว้าว มีลุ้นมีลุ้นตึงโอ้โหยังได้ยังได้มีลุ้นมีลุ้นปั๊บปั๊บอืมอุ้ยได้สิบได้สิบมีลุ้นต่อยังไงมาโอ้โหไหวเข้าได้อยู่ได้อยู่มีลุ้นอีกปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเค โอเคเลย พันยี่สิบบาท ฟิลิปปินส์เข้าอีกันต้องอย่างนี้นั่นแหละ นั่นแหละยังไง โอเคคูณสี่คูณสี่โอเคคูณหกแล้วไม่คูณหกแล้วคูณหกแล้วโอ้ยคูณหกก็มาแค่หน่อยเดียวเองโอเคมามามาอีกมาอีกคูณสิบแล้ว มาอีก อืมมาอีกมาอีกโอ้โหคนสิบสองแล้วคนสิบสองมาไหมมาไหมไม่มามานี่บังคับแล้วนะเท่าไหร่เท่าไหร่ เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูดูก่อนเท่าไหร่โอ้พันหกร้อยสี่สิบบาทครับ ออีกสักหน่อยอีกสักหน่อย ขอแค่หกพันพอนะ แต่มันไม่เข้าแล้ว เอาอีกสักหน่อยโอเค ยังได้ยังได้เอาอีกสักหน่อยสิไม่มา โอเค โอเคใช้ได้ใช้ได้ไม่มาละไง พอแล้วครับ ได้กำไรแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องพี่เสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ ๆ นะครับผม ไปแล้วครับ สวัสดีครับพี่เสือแจกยักษ์ซอส